พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเซรั่มบำรุงผิวหน้า สูตรผสมอนุภาคนิโอโซม จากเห็ดหลินจือออร์แกนิก เห็ดลินจือมีสารสำคัญที่โดดเด่นคือ สารต้านอนุมูลอิสระ ไตรเทอร์พินอย และพอลิแซคคาราย ที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยบนผิวหน้าครับ นักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาเซรั่มบำรุงผิวหน้า ผสมอนุภาคกักเก็บสารสำคัญ เพื่อควบคุมการปลดปล่อยสารในเซรั่ม ให้ยาวนานผิวสามารถดูดซึมไปใช้ได้ดีขึ้นครับ สวทช ร่วมกับบริษัทฟาร์มคิดดีจำกัดโครงการ Innovative House โดย สกสว และวชพัฒนารีซือรอลเนเชอรัลเฟเชียลเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้า จากเห็ดลิ้นจือออร์แกนิก ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระไตรเทอร์พินอย และโพลิแซคคาราย สารสำคัญที่ช่วยให้ริ้วรอยบนใบหน้าดูลดเลือนลง ผลิตภัณฑ์นี้ใช้นวัตกรรม อนุภาค นิโอโซม ในการกักเก็บสารสำคัญทำให้สารสกัดกระจายตัวได้ดี และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซึมผ่านผิว ผ่านการทดสอบว่าทำให้ริ้วรอยดูลดเลือนลงใน 2-4 สัปดาห์ ปัจจุบัน จดแจ้งออยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วิจัยและพัฒนา โดยนาโนเทคสวทช และหน่วยงานพันมิตร 30 ปี สวทช พัฒนาประเทศก้าวไกล ด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000